ในทางแคบๆมีกอไผ่ก็มีล้มทับทางขวางทางเนี่ยล้มขวางเนี่ยกจากลายบักแบบกดไป ก็คลองดีวันมันชัดเจนจริงนะคำฝันจึงไม่ลืมใรื่องทุกวันนะในคำฝันที่ใช้เป็นกตินี่ไม่ลืมนะเพราะเราหลับด้วยการภาวนาฝันกับฝันเป็นมงคลฝันก็เพราะ นอกจากทาง ติดตันหมดแล้วก็สองภาคทางมัน มันก็ตันหมดตันด้วยความโลภชัดป่าแล้วก็ไผ่มันล้มทับทางขวางทางหนึ่งเราจะไปมองหาทางไหนก็ไม่มีทางไป ทางซ้ายทางขวาหาทางไปไม่ได้นอกจากต้องกลับคืนเท่านั้นเองกลับไปข้างหน้านี้ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคืนที่จะแยกตรงนี้มันมีทางแยก ในความฝันนั่งชัดอยู่ในความทวนติดหัวใจเหมือนกับติดตาใจแล้วมองดูหาช่องทางไปมันมีช่องเลยวพอจะหลวมตัวเนี่ยของฝันคนนี้มันพอจะไปได้พอจะหลวมบาดเราล้วมหัวเรานี่พอหัวมุดเข้าไปนี่ได้ แล้วก็ดึงบาดไปนี่จับสายบาดดึงมือไปนี่ได้อ่ะเป็นอย่างเดียวแต่กนก็เปื้องใช่ถชาจีวรออกนะ ลววจะเกิดปลเกิดแล้วทำนั่นเหมือนอย่างว่าชานดีดีชามจนกระทั่งกบติดพื้นไปเลย ไม่งั้นมันไปไม่ได้เหมือนี้มันด่วนเฉพาะคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีที่จะมากกว่านั้นพยายามบืงกัน บืงไปค่อยบืงไปเรเ่ียน้อย โอ้ บืนไปจนพ้นได้จริงพอพ้นได้แล้วก็จับสายบาดดึงบาดมาตามหลังของกดใส่เรื่องหน้าเหมือนกับเราตั้งทำเวลาดีๆไม่ได้หลับเนี่ยคำฝันนี่ก็แปลวเลยมันเหมือนเราตั้งทำมาโดยป่ะสบน้อนที่ไม่หลับมันเหมือนเราลอดไป เวลาไม่หลับเนี่ยกดนั่งใส่แรงหน้าก่อนแล้วเราก็ อกถูอยู่เลยมันเลยคลานไม่ใช่คลานนะมันอะไรอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับกายไปแล้วพอจะของพ้นไปแล้วเพราะบาดดึงบาดมาด้วยสายบาดมาด้วยพอพ้นไปแล้วก่อนมือไปจับสายบาดได้ ดึงมาดึงมาช่องนั้นแหละดึงมาได้หลุดอ้าพ้นกลิ่นไปได้แล้วมอง คื้นข้างหลังมันเป็นมันเหมือนกับเป็นเป็นช่องในหลวมตัวเราเท่านี้เองมันก็แปลกแต่ที่ว่าน้ำเกาะน้ำขูดน้ำขวนอะไรนี่ไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏในความฝันปรากฏตัวมันมันมันไปเดี๋ยวนั้นมีพอค้นนั้นไปประมาณสักหนึ่งเส้นยี่สิบวานี่แหละประมาณยี่สิบวันตรงนี้มันน้ำ โอ้โหมันมหาสมุทรนี่เวิงว้ามองเห็นอะไรไม่เห็นเหมือนเราไปดูทะเลนะมันก็เห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบ ยืนเหยียบอยู่นี่ฝั่งหน้าไม่มีเลยฟ้ากับดินฟ้ากับน้ำมันติดกันเลยฟ้าครอบน้ำโอ้โหนี่จะไปยังนี่ไปใจตอนนี้ขนาดมอง มันเวิ้งว้ามองไม่นานเหมือนกับ ถึงเรื่องนี้ตรงนี้ถึงอะไรเป็นคิดนี่จำได้ก็เป็นออกถึงเขียนนี่หน่อยดินนี่หันหน้าเดี๋วเรือก็มาเพราะเรือนไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกับคนเรือสักคำเดียวเรือก็มาถึงก่อนเราก็พูดว่าลงไปเรือมันก็ไม่ได้พูดกับคนเรือว่า ว่าอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดกันวาจะไปนู่นไปนี่อะไรแต่เราลงไปถึงเรือแล้วเรามองเห็นเกาะมีนู่นเกาะอยู่กลางน้ำกลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลเราก็จะไปนู่นพอดีเรือมาจอดปุ๊บนั้นเราก็ลงเลยลงเลยเรือกับพระบึงเลยนะไม่ดูไม่ได้จำไม่ได้ว่าได้บอกเรือหรือไม่บอก เหมือนเรียกว่าที่แน่ใจก็คือไม่ได้บอก แต่ทำไมเรือพาไปเลยตรงนั้นมีคนเลี้ยว ที่ขับเรือ บึ่งพอคำฝันก็เร็วเวลาไปนนั่นก็หมุนมีประสักมีมีลมมีมรสุมอะไรที่จะมาพัดน้ำมากระทบกระเทือนกับเรือเราที่เกิดเป็นฟองเกิดเป็นคลื่นอะไรก็หมีนมีพุ่งบูไม่นานนะ ก็ไปถึงเกาะนั้นมันเป็นคำฝันมันไม่นาน มันเป็นเครื่องเทียบเทียงออกถึงปั๊บปั๊บเราก็กล้าขึ้นเลย เราก็ไม่สนใจกับเรือคุไม่ทราบว่าเรือมันไปไหนอยู่แล้วพอลงจากเรือก็ปุ๊บขึ้นเลย แล้วเรือมันไม่ทราบมันไปไหนอย่างนี้เนี่ยสนใจเพื่อนไปขึ้นไปขึ้นไปเราจะขึ้นขึ้นไปถึงบนยอด มันเป็นเขานะเกาะเกาะแล้วมันเป็นเขาเลยนะ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปเห็นพ่อแม่พระจา์นั่งบนเตียงบนแคร่ไม่ใช่เตียงเป็นแคร่เนี่ยถักเหมือนฟางตำหมักตักตักนะฮะทำไมจะมาได้ระวังนั่นนะฮะมหาไดไมาได้โอ้ยข้ามเรือเอาข้ามไปเรือแล้วข้ามเรือล่วนั่นพูดมาเอ้านั่นตำหมักหน่อย มันเลยยื่นกระบันหนังเราแล้วก็ตำจอกจอกสองสามจอกเลยรู้รู้ตัวมันโมโหมันฝันยิ่งกว่านี้ไม่ได้หรือตักโมโหอันนั้นเวลายิ่งหวือนี้ปียไม่ได้หรือทำไมเพียงท่านยื่นกระบันหมากแล้วตำหมากสองสามจอกเท่านั้นเ่ยแล้วตื่นแล้วต่แล้วก็มากองจะสำเร็จจะชนว่ามันแสดงถึงความจะข้ามวัดตัด มาตัดสงสารข้ามมหาสมุทรมหานิยมคำว่ามหาสมุทรก็เทียบกับมหาสมุทรมหานิยมที่โลกลุ่มหลงกันจมกันอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมข้ามกันไม่ได้อันนี้เราคิดในใจเรารู้สึกก็ยินได้พอตื่นเช้ามา มุ่งเนู่แล้วมีโอกาสเมื่อไรก็จะกราบเรียน เล่าถวายพ่อแม่ครูอาจารย์วันเช้าวันหลังนี้คือวันหลังไม่ได้เช้าคือคือตอนเย็นนวันหลังปัดจวดเสร็จแล้วคุปพาท่านคุยกันธรรมดาธรรมะหมดเลยเล่าเรื่องนี้ถวายท่านท่านท่านทำนายเป็นเนี่ยเหมือนกับความที่เราคิดไล้ อเราเล่ามันถวายแล้วนะเออเดี๋ยวเบื้องต้นมีลำบากนะธรรมานะ เอาไว้ดีนะท่านวานนะเบื้องต้นนี่ตะเกียบตะกายจะเป็นตะกายนะ แต่จะถอยนะนี่บอกแล้วนี่นี่นี่บอกแล้วชัดเจนแล้วนะถอนท่านวานี่นะสำคัญลมแรกนี่ต้องเอาให้จริงให้จังเอาเป็นก็เป็นตายตายเอามันรอดได้ก็ไผ่มันท่านวังน่นะก็ไผ่คือที่จิตคืออุปสรรคเครื่องขีดขวางนั่นเองมันวัง เกิดปัญหาอาสวะเป็นขวากเป็นหนามมันขีดขวางทางเดินเราทางเดิน เราเดินนั่นคือความเพียรของเราพยายามรอดก็คือความพยายามความเพียรของเราเองพอค้นไปนั้นแล้วสะดวกมาที่นะหวังนะเนี่ยมาติดตรงตอนต้นเนี่ยเอาให้ดีหน้าจริงจริงด้วยนะจากท่านว่า เพราะตอนนั้นจิตผมกำลังเสื่อมไม่เป็นทุกข์เหมือนกับปืนกับไฟ พยายามเท่าไหร่เป็นปีนี่จิต พอเสื่อมเข้าได้บ้างเข้าสมาธิได้บ้างเป็นปีมันมันไม่ขึ้นเลยมันต้องทุ่มกำลังกันเต็มที่มีวามเนียลำบากนีนจะเป็นจะตายเนี่ยตอนที่ว่านอดก็ไผ่อันนี้อำจิตเสื่อมด้วย นั่นก็เรื่องความเพียร มันก็เหมือนส่คโคกขึ้นกองปวงเดี๋ยวมันกิ้งทับหัวลงไปอืมแต่มันทับหัวอี๋่ว่าทับไม่ตายอย่างนั้นเถอะพอโรคสลายมันกิ้งไปแล้วกลับมาอีกกิ้งมันอีกกำลังฟ้องวิ่งทับหัวเราลงไปอีกอ่ะลุกได้ดอฟื้นจากสลดไปกิ้งมันมาอีกอย่างนั้นเนี่ยนี่มันตอนนี้มันได้มันเข้ากันจริงนะปรากฏว่าเข้ากันได้ปั๊บกับนี่ พอหลังจากนั้นแล้วมันก็เสมอไปเรื่อยนี่นะเนี่ยมันถูกพอตั้งจิตนี้ได้แล้วมีจิตได้จิตคือจิตนี้ไม่เสื่อมแล้วจากหลังจากนั้นมาแบบ่าตลอดลุ่งตลอดลุ่งมันก็ยิ่งแน่นถึงจนกระทั่งถึงขั้นของจิตชัดเจนเลยว่าเออถึงนี้ไม่เสื่อมนั่นอรนะตินะมันแน่เลยนะต้องมันต้องอย่างนี้ ไม่เสื่อมเลยจะให้เสื่อมเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้เลยถึงพักนี้ไม่กำเริบ ในขั้นนี้ก็รู้แล้วไม่เสื่อมรู้ แต่ถึงจะรู้ขนาดไหนก็ตามความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกแล้วท่ามสอนมาเป็นปีแล้วเราได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกฝนอบรมด้วยความเสื่อมเป็นเหตุเป็นเหตุมันเป็นครูอย่างอื่นถึงยังไงมันก็ไม่นอนใจถ้าจิตจะเสื่อมคนนี้ขอให้ตายจะก่อนถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้นะ พราะมันเก็ดอยู่ดีทั้งเรื่องนี้ต่อจากนั้นแต่ล้วค่อยเสมอเสมอสมาธิเป็น่งนั้ก็หนอไปเลยขั้นปัญญาก็นั่นทุกข้างมหาสมุหันยมไปเกาะนั่นการนั้นหมุนติ๋วหมายถึงนั้นหมายถึงมหาปัญญา มีสติปัญญาเป็นอ่างนันุนตี้ทั้งวันทั้งคืนไปเองเลยก็เหมือนเรือพาไปเองพอลงตั้มในเรือก็พาไปเองเราจิตเรามุ่งถึงมุ่งกันนู้นก็ไม่ต้องบอกคนทายเรือทายเรือมันก็เป็นพุ่งเหลาไปเลยนะไม่ไม่ใช่เรือจากเรือยนต์นะก็พายมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่มันอะไรก็ไม่รู้นะมันพูดไม่ถูกเรื่องนี้นี่นะมันไม่ใช่ มันพายเรือไปเยอะเขาเราเหมือนเขาพายเขาเกี่ยวกันไม่ใช่นะมันเป็นยังไง มันเรือมับพาพุ่งพุ่งมันมีคนคนหนึ่งนั่งนั่นไม่ใช่เขาขับเขาไม่ขับ มันพอเป็นเครื่องหมายเทียบเทียงอย่างนี้เฉยมันก็พุ่งพุ่งไปเลยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเวลาข้ามมาตรงไปหาเกาะนั้นมีไม้ที่นอกสติปัญญาที่มันออกเดินแล้ว ตอนจากนี้ไปหา อันนั้นไปหนึ่งระยะหนึ่งเส้นก็คือสมาธิมันก็ลาบเรื่นยไปเรื่อยก็หมุนไปเรื่อยแต่นั่งก็เป็นปัญญาที่ที่ทีก็ไม่มีประจักษ์ตรงไหนปัญญาเลยเป็นแต่เพียงว่ามันขุดมันค้นไปตามกำลังของปัญญาไปตามเรื่องกำลังของกิเลสมันมากน้อยปัญญาผิดขึ้นมาีิเหลวมันค่อยหมดไปหมดไป เนี่ยนะอันหนึ่งที่เวลาเราจะออกปฏิบัติเราตั้งสัจจะดิฐานอยู่ที่ว่าลมว่านเนี่ย เราดิฐานนี่เป็นสามข้อผู้ใหญ่ท่านเราไม่ให้ออก เรานั้นอยู่ไม่ได้ ยังไงต้องออกโดยไถ่ยศนั้นไม่ออกให้ตายจะดีกว่าแต่เราไม่ตอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเป็นเด็กเป็นเลี้ยงต้องเดือดาดูพระบัญชีท่านท่านรู้สึกท่านมีตาผมมากจะพยายามไว้ไว้ผมออก รีตอนนั้นท่านไปต่างจังหวัดผมได้โอกาสพระลาสมเด็จสมเด็จมหาวงกิโตอ้วนเพราะตอนนั้นท่านเป็นหน้าควีสมเด็จยังมหาวงมหาวงท่านนี่พระลาสมเด็จได้ก่อนที่จะได้ไปนี่คืออธิษฐานตั้งใจอธิษฐานจริงว่าพระสมมติว่าแล้วตั้งสัจจะอธิษฐาน ขอบุญบันดาล ข้อแรกคือว่า ถ้าหากว่าเราออกไปแล้ว จะได้สำเร็จตามความมุ่งหมาย โดยสมบูรณ์แล้ว ขอให้นินิตนี้แสดงอย่างอัศจรรย์แสดงอย่าง อัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นให้สมกับภูมิธรรมที่เรามุ่งไว้นั้นระวังความเรา มุ่งก็คือหมายพระนิพพานอย่างเดียวเราไม่มุ่งอย่างอื่น มันเราได้ออกด้วยแล้วสมความหมายเป็นภูมิด้วยเป็นภูมิจิตที่มุ่งหวังคือหมายทัถึงผ่านด้วยแะ้วขอให้แสดงความประจันขึ้นอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งหากว่าได้ออกหรือเราได้ออกด้วยเราต้องมีความมุ่งหมายด้วย ให้ฝันอย่างอัศจรรย์เพราะผู้ใหญ่ผูกมั่นมากแต่ยังไงมันก็จะออก ออกแล้วไม่สำเร็จตามความมุ่งหมาย ก็ขอให้ฝันลงไปแบบนั้น ฝันเป็นข้อเท็จจริงว่าออกไปแล้วก็เสียไหลไม่ได้เรื่องลาทั้งไม่ได้ออกด้วยทั้งไม่ได้เรื่องอะไรด้วย ก็ก็ให้แสดงในสามวาระสามประโยคนี้นั่งจะให้ดูในทางไหนก็เอารู้ทางภาวนาก็เอาคือให้ดูทางความฝันก็ก็เอาเพราะเราภาวนาอยู่นี่ ประเด็นคือว่าภาวนามันหลับไป มันก็ต้องหกทุ่มแล้วหลับไปนี่ฝันหูหัวอ้อกนครหลวงอะไรเหมือนกรุงเทพแต่ไม่ใช่กรุงเทพนครหลวงหลวงอะไรไม่รู้แหละมองในสุดท้ายสายตารอบหนึ่งคือเมืองนั้นขนาดนั้นกว้างขนาดนั้น สุดท้ายสายตานู่นแล้วหอก็มึงบนนะมองลงไป โอ้โห มันกว้างขวางเหมือนกับว่าเมืองไทยเราทั้งเมือง มันเป็นเมืองหลวงทั้งนั้นของมันเลยแผ่นดินไทยทั้งแผ่นทั้งแผ่น เป็นเมืองหลวงมันทั้งนั้น แล้วมองไปนี่ โอ้ยไอ้ตึกรามบ้านช่อง มันเป็นเป็นหอประสาทมันนะมันไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเรือนนี่ติด ตาใจจนกระทั่งทุกวัน มองความสง่าผ่าเผยความ มีสีมีแสงเลื่อมเป็นพบโผเหมือนอย่างว่าลูกตาเรานี้มัน มันจะแตกไปแล้วหนังเงินอะไรมัน คือแสงสว่างความแพ่วพาวของของเมืองนั้นแหละมองไปเหมือนกับคำทองคำทั้งแข่งเป็นลักษณะเหมือนทองคำหมดติดไดรามติดรามมั่นทองเหลืองนี่เป็นเหมือนทองคำธรรมชาติแล้วยัง แงกระจายมาเหมือนไฟฉายเลยหอกรอบที่ขนาดนั้นมันหอกรอบท้งสามรอบนะหอกรอบพระนครหลวงตัวใหญ่มันก็หอกรอบถึงสามรอบแล้วมันลง พอลงถึงพื้นก็พอดีรู้สึกตัว โอ้โห ไปยินเลยสำเร็จทั้งอัศจรรย์เมืองหลวงนั่นด้วย แล้วเวลาเราหอกมาตอนนี้ก็ตัว ปลิวไปเลยไม่มีเป็นอะไรป็ิอุปจากเป็นหนักเป็นกดเป็นการกดการถ่วงตัวเองขึ้นลำบากขึ้นยากผมเห็นมีผมแสดงว่าออกยากออกไปแล้วไม่ได้สมความหมายมีพอเหาะขึ้นไปก็เหาะสะดวกสบาย ตัวลอยไปเลยัปเห็นเมือง นครหลวงนั้นเป็นนครอัศจรรย์เหมือนนครเหมือนสวรรค์นั่นคุณยังไง แน่ คราวนี้นายได้ออก แล้วงไงต้องสำเร็จพอถึงข้ามมาก็เข้าลาสำเร็จท่านก็เลยให้เลยบึ้มเ่ยเลยฮะออกมาสำเร็จตามเยลยท่านไปอุบนท่าน้นหมายมาทางเราไปพักอยู่ที่จักรราชอำเภอจักรราชจังหวัดโคราชนี่แหละ ที่สั่งวันนั้นท่านจะมาให้มารอรับให้มารอกันที่สถานีจักราท่านจะเดินอุบลมาตอนออกพรรษานี่นถ้าตอนออกพรรษาออกพรรษาใหม่ตอนแรกท่านเปหนิมายมาบอกคนให้กลับกรุงเทพเราก็ไม่กลับเราก็จำพรรษาออกพรรษาแล้วท่านหนอท่าน นี้ท่านจะเอากลับคืนมันนั่งมันนี่เราจะมาไปพร้อมลอยวาไม่ได้ไม่ได้เราทำบุญไม่ได้เราทำบุญต้องกำเทศต้องกำเทศพูดยังไม่สักกี่ประโยคเราไม่ตอบสักคำพอดีรถไฟก็ เคลื่อนจากสถานีก็เราก็โดดลง พ้นตัวเดี๋ยวไารอบตัวรถไฟเราไปพานไปล่างสองไม่น้ำมันเปิดนี้มาก็ไม่รู้จั มพูดถึงเรื่องนิมิตนะนี่อัศจรรย์มันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ไปพักอยู่ไปอยู่ทางห้องสายทางนั้นนี้อันนี้ก็หนึ่งอย่อันนี้อัศจรรย์แต่นี้ มันเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนประชาชนต่างหาก ไม่เกี่ยวกับเราดูเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงต่อสอนประชาชนมันปรากฏว่า พระพุทธเจ้า คือพระทุพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์นั่นฟังมาดูประทับอยู่เป็นแท่นนี่เป็นเป็นอีกพักหนึ่งสูงขนาดพระลาแล้วจากพื้นไป กว้างขวาง เราก็หอบขึ้นไปไปสูงน้ำกันสูงน้ำพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทุกองมันปรากฏชัดเจนพอขึ้นไปแล้วการพระพุทธรูกทองคำทั้งองค์ทั้งองค์ย้อนอลามองค์เท่าคนองค์เท่าคนต่อคนเป็นเป็นเป็นพระพุทธรูปทองคำทั้งนั้นไปแล้วไป ผมท่านด้วยน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรจึงที่เป็นเครื่องบูชาเพื่ออย่างเขาว่าผมน้ำพระนี่แตมันก็มันก็รอบหมดนะที่ไปสมน้ำพระพุทธเจ้าดีเพราะมันเป็นในนี้มันรอบกันมันทั่วถึงโดยรวดเดียว นี่พอหลังจากนั้นแล้เราก็ออก จากนั้นไปก็มีประชาชนแน่นหากจากนั้นไปพักหนึ่งลงต่ำไป ประมาณสักมันต่ำกันประมาณสักวากว่าเราก็ลงจากพระนั้นลงไปที่นี่เวลาปะพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนด้วยน้ำมนต์จากตัวนี้มันออกจากนิ้วมือออกจากปานพอเรามือสางนั่งแตกกระจายไปเลยแตกกระจายนี่ทั่วถึงอย่างรวดเร็วมันก็ชัดเหมือนกัน นั่นมาเกี่ยวโดวงแม่ดวงแม่มาข้างล่างเรากำลังตอนนั้นเรายังเหาะอยู่นั้นเราเราเราไม่ดีเหมือนประชาชนนั่งเหมือนเราเหาะอยู่บนประชาชนนั่งฝ่ามือไปนี่ออกออกนั่งมาจากจะไปเนื้องขับเนื้อบอกว่าแม่โอ้เสกุลานี่จะต้องขับซะก่อนนี่เสกุลานี่แล้วมันจะกลับ รออยู่นี่แหละประมาณนั้นรออยู่นี่หมายตรงนี้เราอยู่บ้านอยู่แม่พระสงฆ์ก็รดน้ำประชาชนเสร็จแล้วก็หาลงมาเขาหนุนลงแม่ปูเสือไว้แล้วตรงนี้หนูพ่อผมมันนั่งรออยู่นั่น แล้วเหาะลงไปหน้าบ้านแล้วขึ้นไปนั่งมันก็จะสอนโยนแม่อะไรนี่แต่ไม่นคือตอนนี้รู้สุกตัวจะมาพิจารณากอตามนี่นี่พระโยมแม่ของเรานี่ทำไมเอาโยนแม่บวชเห็นจากแม่เหนเกี่ยวพันกันอยู่างนี้ พิจารณาผมก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจไปตามลำดับของนี้ที่มันเป็นเครื่องเทียบเทียมหนูนี่มันเป็นเรื่องอะไรกับเราเกี่ยวข้องอะไร อันนี้นะอันนี้ขึ้นมาเลยพอแล้วก็ผลที่ท่าก็ถูกจริงๆไม่รู้มันเป็นยิงเขาออกมาก็เราช่วยไก่เกี่ยยิ้มไก่เกี่ยเรื่องราวสงบไปเรียนแม่เรา เรามาบวชเป็นแบบนี้ส่วนที่นี้นั่นประชาชนนี่ คนนั่งอะไรคนนี้มเกี่ยวกันต่างสอนประชาชนเราก็เข้าใจแต่นี่ผมนั่งผมนั่งพูดพูดทะลุขนาดนันเราเราไม่พูดนนั้นอย่างนี้นี่มันก็แปลกนั้นช่นนั่นก็ลำบากการปฏิบัติของเรา เราปฏิบัติลำบากอยู่มาก นั่นจะพอดีกันกับเราถ้าว่ามันไม่ลำบากมันก็จะขี้เกียจ มันลำบากมันพอดีมันขี้เกียจไม่ได้ มันต้องฝืนกันต้องต่อสู้ความขี้เกียจยากลำบากขนาดไหนมันก็ต่อสู้กันต่อสู้กันยิ่งยากยิ่งลำบากอะไร มันยิ่งฟิตตัวขึ้นรับกันนี่มันก็แปลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานาเมื่อถึงคราวเป็นกรอบเป็นหมูมาแล้ว มันคิดช่วยตัวเองได้นั่นหลักเวลานั้นมันฉลาดได้ มีแต่อาศัยผู้อื่นอยู่เรื่อยเรอยอัตติธนูนาโถไม่สนใจคิดมีสลังพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยเยตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพึ่งลุงพึ่งพี่พึ่งน้องโตขึ้นมานี่พึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้มาบวชก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ไม่คิดว่าเป็นเนื้อเป็นหลังของตัวเองเราเคยมีความลำบากลำบนอะไรแล้วท่านก็พูดอบรมสั่งสอนมาเยอะทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยได้คิด เวลาพอดีลำพังตนเองนี่เพราะความตั้งใจนี่อะไรบอกว่าไม่ทันอะไรว่าไม่เจอเรื่องที่เหลือนี่ผ่านเข้ามาเรื่อยข้าศึกมันผ่านเข้ามาเรื่อยอืมหัวทั้งตัว โดยเข้ามาหาแล้วกำบั้นตีมันได้เลยงานเดียวมันจะผลิตอาวุธขึ้นมา ต่อสู้กันนี่ต่อสู้ที่เหลือต้องมีอาวุธาติดผิดขึ้นมาปัญญาผิดขึ้นมา ผิดขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ทำไง มี่เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมันชัดเจนในตัวมีนิสัยเราเป็นอย่างนั้นมันมักจะอยู่ไปแต่คนเดียวอยู่แต่คนเดียวความสะดวกสบายเวลาพิจารณาอะไรนเอาจริงเอาจังเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วมันก็ปัญญาเกิดเวลาจนกรอบเนมุมที่ดูที่อย่างทุกขเวทนามันครอบในเวลานั่งมากๆเป็นั่งตลอดรุ่มมันของเล่นเมื่อไหร่เอามีที่ใครว่าใครเก่งลองมีที่มันจะได้รู้ เนี่ยนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่งเป็นเวลาที่สามที่สี่ชั่วโมงมันเคนั่งเป็นทำบางวันถึงสุดจนถึงเวลาบิดาบานถึงจะออกกว่าก็ปูกว่าก็โดดไปเลยพ่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนทางอยู่คนเดียวยังไม่ออกอีกมันจะกี่ชั่วโมงมันรู้นะทีนี้มันเกี่ยวกับครูกับอาจารย์ตอนนั้นอยู่กับพ่อแม่อาจารย์มามันมั่งนำมน้วพรรษานั้นอธิษฐานไม่พักจำวัดไม่นอนกลางกลางวันเลย ในพรรษาทั้งสามเดือนเย็นไว้แต่วันไหนได้นั่งสมาธิตลอดเลยเรกลางวันจะพักวันนั้นเท่านั้น นอกจากนั้นไม่เหนพักความใจจริงบังคับเรงของเัาเวลา ความเพียรมันเป็นหินที่มีที่เวลาเป็นก่อไม่มีผู้ที่จะใส่จะถาม นั่นแหละปัญญามันออกตรงนั้น จนกว่าทุกเวทนาครอบเข้ามาครอบเข้ามา จิตจะเกิดความพุ่งสั้าบวุ่นวายไปไหนตามกันเอากันเอาแต่ทั้งจะสู้ทุกข์ไม่ได้ทั้งจิตจะกวนกวายทุกเวทนาเกิดขึ้นในขันจิตก็วุ่นวายโดยเกิดจิตเวทนาขึ้นมาต้องบังคับทั้งสองด้านไปภาพติดสองหน้าเลย ทุกเวทนามากเท่าไรจิตมันก็กระเพื่อมนี่มันดิ้นมันหาทางออกเราให้ออกแบบโลกออกกัน พอหาทางออกแบบโลกมันเป็นวิธีหาทางเข้า เพิ่มทุกข์เข้าไปล้วหาทางออกแบบทำนั่นแหละคนใหสติปัญญาทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนสีสีสีเข้าไปตรงนั้น ไม่ยอมให้ถอยเลย เอาให้รู้มันทุกข์ตรงไหนเนี่ยหาความจริงจะเอาความจริงให้ได้ทำไม่รู้เอาตายไม่ถึงเวลาแล้วออกไม่ได้ ตัดน้ำ กั้นทางกั้นทางถอยหลังไม่มีเบอร์ข้างหน้าไว้ข้างหลังตัดนาำตุกทางด้วยนเหืันถอยหลังไม่ได้ตามพุกเวทนาหนังหลังขึ้นไปขึ้นมาเทียบเทียงเหตุผลข้างหน้าข้างหลัง ก็พอรอบด้านแล้วมันก็ลง นั่นเนี่ยมันถึงประจักษ์เวลาจิตพิจารณาพุกเวทนาตายกับพิจารณาเห็นอย่างชัดเจนเนื้อหนังมังสังเป็นต้น เวทนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีรูปลักษณะยังไง การมีอาการของร่างกายเป็นต่างๆมีรูปลักษณะยังไงจิตเป็นยังไง สามอย่างนี้ถ้าทุกอย่างแล้วมันก็รวมตัวดต่อยกันเลยน่าความุข้นใจนะทมปัญญาวุญสมาธิคือปัญญาไปยึดล่ำเข้ามาทุกเวทนาก้าว จิตใจก็ฟุ้งซ่าน บางครั้งก็ค้นด้วยเหตุด้วยผลจนกระทั่งจิตหาทางออกไม่ได้แล้วก็ เข้าหมอบถึงความสงบ จิตที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี่มันอาถานมากทีเดียว มันทีจิตมันฟุ้งซ่านเอากันตรงนั้นในขณะนั้นทั้งที่ทุกเวลนาเอาจนจิตหมอบนี่ก็หาอาหาร แต่ว่าเป็นนิสัยเพื่อนเป็นว่านิสัยนี่เป็นนี่นิสัยเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะ มันจะยากบ้างทุกคนเนี่ย เพราะกิเลสมันไม่เคยพาทำให้ใครง่าย มันก็ต้องยากมันทุกคน ว่ามันมันเป็นก็เป็นตายก็ตาย ตั้งให้ดีจิตอย่าวันอย่าไหวอย่าไปคิดสงสัยเรื่องโลกว่าจะมีสาระแก่นสารไม่มีคุณค่าอะไรนะ นอกจากใจดวงเดียวนี้ที่แก้ที่เด็ดออกได้มาก น้อยจะแสดงคุณค่าขึ้นมาที่นี่เป็นสิ่งที่เด่นกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นที่เคยผ่านมาจะมีอะไรเสมอเหมือนจิตดวงนี้เลยมีเป็นของสำคัญมาก เพราะฉะนั้นมันถึงยอมปล่อยสิ่งทั้งหลายเพราะว่ามีอะไรเหมือนจิตมันพิจารณาลงไปชัดๆแล้วมันก็ปล่อยปล่อยเพราะมันสู้นี้ไม่ได้ คืบไปข้างหน้ามันก็ก้าวขาไปมันก็ปล่อยเท้าก็ปล่อยเรื่อยไปก้าวก้าวไปข้างหน้าเท้าหนึ่งก็ปล่อยไปเรื่อยๆนี่เหมือนการจิตก็ก้าวไปนี่ก้าวไปปล่อยข้างหลังไปเรื่อยพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วปล่อยลงไปปล่อยลงไปปล่อยเรื่อยที่ปล่อยก็เข้าใจมันไม่ใช่สาระอะไรเรามาสำคัญด้วยเฉยเหมือนเราจะ ธรรมะทั้งแก่นจะหลงออกกับพี่มันเสียกลายเป็นแก่นทำไมถากอะไรออกก็ไม่หมดประโยชน์เลย ถากกันออกไปหมดมันเหลือแต่แก่นล้วนมีความทุกข์ความทุกข์อันนี้ไม่ยืดยาวอะไร ไม่เหมือนความทุกข์ในวัฏฏะที่หมุนเกิดหมุนตายเย็นไปเย็นมาเกิดพบไหนชาติชาติใดมันก็ต้องหาความทุกข์ไปตามขั้นภูมิ กำเนิดของภพชาตินั้นเหมือนกันเพราะมันเป็น มันเป็นวัตตะวัตตะก็ไม่มีทุกข์ได้หรือนอกจากวิวัตะเท่านั้นทุกข์จะเข้าไปแสงไม่เลยเราพบได้ชาติใดประการมันต้องมีทุกข์อยู่ในภพนั้นแม้จะไม่มีมาก มันก็มีความมีทุกข์อยู่นั้น มันเหมือนกินข้าวผสมกับแตกกับลำนั่นเองมันจะไปเล็กอร่อยที่ไหน มีแต่ข้าวล้วนๆดิอย่ามีแต่มีดำอยู่ในนั้นแล้วลำบากมาก แต่เราไม่เคยจะคิดท้อคิดถอยเสียอกเสียใจยั่วอะไรตำหนิตัวเองได้ นอกจากได้ชมมันมันทำได้คือเดี๋ยวนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้ ทำอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นตายเลยคือนั่งตลอดรุ่งนี้ มันไม่ใช่นั่งเพียงคืนอยึ่ืนเดียวนะมันต้องห้าคืนสิบคืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันเล่นคืนเล่นสองคืน บ้างสามคืนบ้างเอาเรื่อยเอาเรื่อยเล่นอาทิตย์หนึ่งบ้างเอาเรื่อยจนกระทั่งจิตมันแน่วจริงๆทีนี้ค่อยเดินไปด้วยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักอันนี้คือพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเตรียมเพราะท่านเราท่านเห็นว่าเราเป็นคน เรียกว่าโลดโผนบุญหน่อยการแสดงท่านจริงจะแสดงมาธรรมดาไม่ได้แสดงเพียงยับไม่ให้มาก เดี๋ยวมันจะทำให้คนเชื่อเื่อนี่อ่อนแอท่านก็ยกเกรียบเกียบเหมือนกับม้า ม้าตัวมันคึกขนองตัวมันผากโผนโลดเต้นต้องทรมานมันอย่างหนักสารถีนายสารถีต้องทรมานอย่างหนักไม่ควรให้มันกินยากมันจริงเลย สียสัติต้นนยิจนกว่ามันอ่อนกำลังเมื่อมันอ่อนกำลังลงยอมรับการฝึกของเราเราก็ปล่อยมันใหม่ทำริงยากอะไรมากทำเป็นการเป็นงานแล้วเราก็ไม่ทรมานทรมานไปหาประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นการเป็นงานแล้วเป็นการรักษาการระมัดระวังการ ำรุงมันไป เวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช้มันมีจิตเวลามันกำลังคึกขนองมันผ่าผลหมดเต็มก็เอามันยังหนักตับมาทั้งอาหารมันกินหวังนว่าอาหารทั้งหลดสองแยกสองอย่างนะ อาหารเกี่ยวธาตุขันธ์มีอาหารที่เป็นพิษตับนะฮะมันไปยุ่งมันพูดมันเทียบกัน จากนั้นท่านก็มาพูดเป็นหืนท่านเรานั่งตลอดรุ่งบ่อยๆเล่าถวายเพราะนั่งตลอดรุ่งวันไหนแล้ววันหลังต้องไปเล่าถวายกัน เพราะมันมีของสัจจันทร์เราไม่เคยทราบเรานั่ง ตลอดรุ่งเอาเป็นอาตายเขาว่าที่ไรมันเกิดความรู้จักทุกคืน ไม่เคยพลาดเลย เพราะเราถึงยอมตาย เพราะเราอยากเห็นของสัจจันทร์นั้นนั่งภาวนาธรรมดา มันไม่เกิดความรู้จักในขนาดนั้น มันเกิดความกันด้วยปัญญา เวลามันเป็นกรอบมันมีความฉลาดสามารถที่จะขุดค้นสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้เลยคือสาระออกมาทั้งจิตนี่เองจิตทั้งธรรมเขาจะเน้นร้อนบอกว่าต้องเขาบอกว่าที่เลืดมันไม่อยู่กับกาย มันอยู่ในจิต จากกายนั้นเป็นเครื่องเสริมสร้างกายเป็นเครื่องเสริมหนาวบาดปุ่นดอเวลาหนักก็หนัก เหมือนสมควรที่จะผ่อนหนักผ่อนเบากันไปซึ่งไม่ทำให้เสียความเพียรเราก็ทำไปอย่างนั้นหนักอยู่ทุกเวลาทรมานอยู่ทุกเวลาร่างกายกวบอช้ำเพราะ กิเลสไม่อยู่กับกายกิเลสอยู่กับจิตเมื่อจิตสงบเมื่อจิตเชื่อฟังพอเป็นการทำงานแล้วก็ผ่อนผัน การกับความเปลี่ยนประเภทนั้นพอเหมาะพอสมมันพูดขนาดนี้เราก็เข้าใจทำให้คุณมากคนนั้เพราะครัวเราจะอ่อนแอจากนั้นจากปีนั้นมาแล้ว เราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่นนะนั่งได้ขนาดเจ็ดแปดชั่วโมงแล้ว หกชั่วโมงแปดชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงถือเป็นธรรมดาแปดชั่วโมงก็ ไม่เคยนั่ง ตลอดรุ่งมันปีนั้นเพราะนั้นปีนั้นเอาเงินใหญ่หลังจากนั้นมันแล้วก็มีแต่เรื่องปัญญาปัญญานอนไม่นอนนั่งไม่นั่งไม่เป็นงานนีนที่อยู่ที่งานงานี่วนงานมากที่งานหนักมาก ท่านปัญญามีแต่งานของจิตล้วนๆพิจารณาแต่ว่ามีช่องทางพิจารณาเป็นงานผู้ใหญ่คือรู้จักงาน รู้จักวิธีทำเป็นอย่างมันยากท่านรู้จักวิธีทำถ้าเหมือนการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธินี่เราไม่รู้จักวิธีเลยบืนตายแต่ว่าส่วนทางด้านปัญญาเราพอรู้เรื่อง เพราะปัญญางากลำบากมันก็เคยแก้ไขกันได้ ในแง่ต่างๆมาอยู่แล้ว เนี่ยั้นมันขวางอยู่ มันยังปล่อยไม่ได้มันเอาจนได้ที่จะนาเหตุผลเทียบเทียงกันได้ทุกปัจทุกส่วนแล้วสิ่งนั้น มันก็ตกไปตกไปเรื่อยๆ มันก็เชื่อความประมาณตกไปเรื่อยๆเพราะปัญญาพิจารณาของเรามันยิ่งมีความคล่องแคล่วมีความเฉลียวฉลาดปัญญาประเภทนี้เป็นธรรมชาติหมุนตัวไปเองด้วยที่เรียกว่าอัตโนมัติจนกระทั่งไม่มีอะไรจะพิจารณามันก็หมด าล่าหมดปัญหาไปเองสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียว นั่นแหละคือมหาสติมาปัญญาถ้าเราจะพูดตามหลักทำเนี่ยเทียบกับทำประการณ์นะแต่นี้เราไม่จะพูดมันเป็นการอาจเทื่อมมากไปสูงไปต่ำไป เพราะว่าเป็นสติปัญญาธรรมะท่านพอแล้วกับกลุ่มของเราเพราะสมมติเฉยตั้งมันมันือยเฉยเป็นยังไงก็พอประจักษ์อยู่กับใจของเราแล้วนี่พอมันผ่านนั้นไปแล้วเพราะว่ามีสติมันก็ไม่ถูก ตัวมีปัญญามันก็ไม่ใช่เพราะมันไปถือว่าสติปัญญาเป็นตนเป็นของตนแม้แต่จิตยังไม่เห็นถือว่าเป็นตนเป็นของตนเราจะไปถือว่สติปัญญาว่าเป็นอะไหรือเราได้ยังไงเป็นหลักธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นว่ามีสติก็ว่าไปนั้นว่ามีปัญญาก็ว่าไป มันไม่มี มันไม่มันไม่ถูกทั้งสองสัตว์กิริยา เพราะสติก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติปัญญาก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติเป็นเครื่องมือแก้กิเลสเวลากิเลสขึ้นไปแล้ว เป็นอะไรเป็นาเป็นเครื่องมือทำสำหรับใช้ทำประโยชน์พร้อมเป็นสมมุติด้วยกัน ทุกสมุทัยนิโรธนั่งเป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นทางก้าวเดินทั้งหมดทุกการพิจารณาทุกเหยียบทุกกรนนั่นสิหรือถอนสมุทัยด้วยมากเนี่ยนิโรธเมื่อถอนได้จิตมีความสงบ ไปมากน้อยมันความระงับดับทุกข์มันก็ ดับไปเรื่อยปัญญาถอดถอนกิเลสประเภทใดได้กันมากน้อยเพียงไรมันก็ดับทุกข์ไปเรื่อยเพราะเพราะกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดทุกข์มันดับไปกิเลสประเภทนั้นดับไปทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทนั้นมันก็ดับไปด้วยกัน ดับไปด้วยกันเรื่อยๆจนทั้งดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเพราะกิเลสดับ ทุกข์ภายในใจไม่มี ดับหมดมรรคก็หมดปัญหาไปสิสติปัญญาเรียกว่ามรสมาธิจิสมาธิสมาดในทางสมาสมาธิเฉพาะอย่างนี้คือสติกับปัญญา ที่ทำงานนี้หนักที่สุด ก็หมดปัญหาไป มันมีหมุนติ้วๆอย่างที่เคยเป็นหมุนหาอะไร ต่อสู้การนั้นก็ต่อสู้ฆ่าสึกเมื่อฆ่าสึกมันราบไปแล้วมันไปต่อสู้กับอะไรต่อสู้คนตายมีประโยชน์อะไรตายแล้วยิงอยู่นั่นยิงอยู่เลยเสียกระึงนมาบอกนี่ต่อสู้กับเมฆก็หมอกต่อสู้กับกรหมดกระสุนาเปล่ามันเกิดประโยชน์อะไรมี่เร่องเดียวกิริยานอกจากความมีเหตุมีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องสมมติที่ถูกเขากล่าวหาหรือฟ้องร้องดังครั้งพุทธการ ดังพระทัพพระระบุตรเป็นต้นต้องหาว่าท่านเป็นอะไร เป็นพระพาปาชิปาชิกับพิกิุณีพิณีหรือว่าทั้งทั้งที่ท่านเป็นพระหันแล้วพระเจ้าระบุตรท่านเป็นพระหันนั่นก็เป็นเลย เนื้อวิญญาณของทรงยก สมมุติขึ้นรับไปองผู้ฟ้องร้องพระองค์ผู้ทรงวิสัยพรองคไม่ต้องวิสัยยาก พระธรรมมุนนั้นเธอเป็นผู้มีสติอันสมบูรณ์แล้ว ไม่อยู่ในถ่ายที่จะแห่งการฟ้องร้องอย่างนี้นดคำว่าสติสมบูรณ์แล้วคือหมายถึงว่าจิตบริสุทธิ์แล้ว ซึ่งพ้นจากสมมุตินี่โดยประการทั้งปวงแล้วการฟ้องร้องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติ หาประมาณไม่ได้คุณยังไงธรรมชาตินั้น เป็นของตายตัวเลยคุณเข้ากันไม่ได้คุณยังไงคุณอย่างนี้แต่ที่ในตำราบอกว่า ท่านนี้เป็นมีสติเป็นสติวินัยแล้วว่าเขานี่มาลาดว่าเป็นสติวินัยเพราะอันนั้นก็เป็นสมมติการฟ้องร้องก็เป็นสมมติสติวินัยก็เป็นสมมติต้านทานกันปดเปื้องควางร้องความขนาดอินทานนั้น ด้วยสติวินัยแต่ไม่มีอะไรที่สมมติเข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ท่านก็ไม่ไม่ว่าท่านมันยกขึ้นมา แม้แต่องค์ผู้เป็นอาหารเองก็ดีท่านไม่ได้สำคัญ ถ้ามันไปอยู่กับความมีสติและความขาดสติท่านอยู่ความจริงเท่านั้นเองความจริงโดยหลักธรรมชาติถ้าจะว่าท่านมีสติมันก็พูดไม่ถูกจะว่าท่านเผลอสติมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นเลยเพราะอันนั้นไม่ดีในวิสัยอันนี้ มันเหนืออันนี้แล้ว เอาปฏิบัติเลย การพูดเหล่านี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานอันนี้แหละเป็นเครื่องมืออย่างเอกที่เหมาะสมสุดกับการฆ่าที่เด็กทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจด้วยมัชฌิมาปฏิปทา ที่ผู้ย่อสมบัติกวานั้นนี่ว่ามัชฌิมาฝังจิต มีเรียวมีแหลมไปไหนมีต้นมีปลายที่ไหนท่ามกลางอยู่ตลอดเวลาเหมาะสมกับการแก้ที่เด็กทุกประเภทนั่นเองถ้าเรานำมาแก้ไม่ภายในที่เด็ก มันก็ต้องตายเช่นเดียวท่านพุทธเจ้าท่านพุทธการที่เด็กจะเป็นเพศเดียวกันกับทั้งพุทธการเครื่องมือแก้กิเลสกับประเภทเดียวกัน ขอให้ความเพียรเป็นประเภทเดียวกันเถิดสำคัญที่ความเพียรที่จะยกเครื่องมือไปต่อสู้กิเลสมันมีเลยอาวุธจะดีขนาดไหนถ้าเจ้าของมันยกขึ้นไป ท้มันก็เกิดประโยชน์ต้องอาศัยความเพียรหมุนมันลงไป ความทุกข์เพราะความเพียรนี่ไม่ได้เป็นเครื่องกดุ่วงจิตใจได้รับความลำบากลำบนนอกจากมีส่วนร่างกายนี้แม้จะลำบากก็ลำบากในระหว่างต่อสู้กันเป็นไรไปเออเดี๋ยวเขาชกมวยทำบนเวที ก็ถึงขั้นสลบสลายอย่างนี้ ราะมันยังมันกล้าหาญต่อสู้อนนี่เราก็เป็นนักรบยุคกิจถาคตไม่เคยทรงสั่งสอนให้ลูกจากายบุตรของพระองค์นั้นให้ท้อถอยอ่อนแอให้ล้มละลาย ตาชอบกิเลสทั้งหารไม่มนอกจากให้กิเลสมันตายหายหมด นั่งอยู่ที่เด็ดตายอยู่รอบข้างยืนอยู่ที่เด็ดตายอยู่รอบข้างโดยการพิจารณาด้วยการสังหารโดยทางความเพียรเดินอยู่ก็ดีนอนก็ดีเว้นะลับนั้นนี่ที่เด็นไปที่ไหนนั้นที่เด็นมันกองกันไหนทางที่เด็นเป็นเป็นเป็นตัวไปวันที่ไหนเหยียบติดซากไปกับที่เด็นแต่ความนี้เหยียบเราอยู่เหยียบเรามาผีพบผี่ชาพบชาของเรายิ่งมากกว่าที่เด็ดที่ที่เด็ดฆ่าเรา ให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายนี่กี่พวกกี่ชาติมาแล้วเรานับได้หรือเพียงเราคนเดียว ความเกิดของเราคนเดียวในพวกนั้นพวกนี้มันมันก็นับไม่ได้แล้วมากไหมมันกิเลสมันไม่ได้มากขนาดนั้นอยู่ในหัวใจเรา เราทำไมจะข้ามไม่ได้มันตายเกิื่ออยู่ตามถนนทางเพราะความเพียรในเอียบทต่างๆมีแต่เอียบทที่ฆ่ากิเลสนั้นกิเลสหมดไปแล้วมันหมดเท่านั้นแหละทุกข์ มันมาจากไหนทุกข์ก็มีแต่ทุกข์ในขันนี้เท่านั้นคุณในขันนี้เพียงรับทราบเฉยที่จะมาย่ำมีจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนและความบอบช้ำมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันพ้นวิสัยของสมุตเรื่องความทุกข์ทรมานเข้ากันได้ยังไงสมมุติจะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตของประหลานได้ยังไงมันก็มีจิตใจแค่นี้ ถึงเรียกว่าพาราฮาเวเป็นจากขันธาพาขันห้ามีพระหนักนะในตรงนี้ก็ได้กันอีกภาระขันหนักให้เพื่อพิจารณาเพื่อเห็นโทษของมัน ตั้งแต่เวลาดำเนิน ก็ก็เป็นภาระอันหนึ่ง เป็นภาระฮาเวเป็นจากขันธาประเภทหนึ่งคืออาจิตได้ผ่านพ้นลงไปแล้วภาระฮาเวเป็นจากขันธาประเภทหนึ่งคือต้องมีความรับผิดชอบมตลอดไปจนกระทั่งถึงวันอวสานนชีวิต พากินพานอนพาขับพาถ่ายพาเดินนั่งไป นี่ล้วนแล้วตั้งแต่พายุงขันประประคองขัน เล่นกับขันรักษาขันรักผิดชอบขันทั้งนั้นส่วนจิตไม่มีมันมีจะไปไปยุ่งไปเหย่งวุ่นวายไปได้รักษาจิตจิตจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนี้ได้ระมัดระวังรักษาไม่มี เห็นก็เห็นฟังก็ฟัง ฟังเท่าไรก็ฟังเถอะ การฟังการรับทราบจากการฟังขึ้นถ้าถูกวิญญาณนั้น มันก็เป็นสมมุติมันตาปกขึ้นมาภาพดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สิ่งนั้นตาปกขึ้นมาสิ่งนั้นดับไปความรับรู้ก็รับทราบมันก็ดับไปดับไปดับไปมันก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะคืนค่าเข้าไป เหยียบย่ำทำลายจิตใจ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวแล้วนั้นไปเลย เนี่ยมีเท่านี้เรื่องพาราเวนด้วยความรับผิดชอบ ถึงขันนี้แล้วพิจารณาอ๋อเป็นพาราอยู่มันมีได้ทุกตอน ตอนนั้นเป็นอย่าง ตอนนั้นสอนให้เห็นโทษเพื่อจะถอดถอนอุปทานตอนนี้มั่นถึงมั่นในขันให้เห็นโทษเห็นภัยของมันพาราเวปักจพันธาขันห้าของพาราหนักเนื้อภูเขาทั้งลูกไม่ได้มาทับเรานะแต่ขันห้านี่มันทับตลอดเวลา อันนี้มันหนักกว่าภูเขาซะอีกนะสอนให้เห็นโทษ พิจารณาแยกเยอะดูส่วนต่างๆของมันของขันนี่มีอะไรบ้างที่นารู้มันเห็นมีสาระอะไรเห็นแล้วก็ไปหาไปแบกไปหามันของมีสาระจิตใจเราก็เลยกลายเป็นของหาสาระไม่ได้ไปด้วย เนี่ยพิ่ารณาพิจารณาเห็นชาตามความยินนะจิตก็ถอนตัวมาดูถอนตัวมาโดยลำดับดจิตก็แสดงความเป็นสาระขึ้นมาโดยลำดับ จากการถอนนุทานโดยลำดับมาแล้วนั่น ถอนเป็นที่แล้วก็เป็นมหาสาระนั่นเป็นพราเวปัญจกันตาขั้นนั่นขั้นปฏิบัติ พอผ่านมาแล้ว ก็เป็นพราเวปัญจขันตาด้วยความรับผิดชอบระหันนั่นก็รับผิดชอบไปจนถึะนั่งมันไปพระพระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา เพื่อเป็นวิหารธรรม พุทธธรรมเวลาเป็นอยู่ก็รักษาไปในระหว่างขันก็พอเหมาะพอสม อันนี้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมในทิฏฐธรรม เป็นความอยู่สบายในระหว่างขันกับจิตพอนี้หมดปัญหาไปแล้ว พอนี้สลายตัวไปแล้ว ที่นี่หมดคำว่าพาราเยปันจากขันธา อันเป็นกองสมมุติใหญ่รอบตัวแล้วเราแตกหามเวลานี้ หมดลงไปแล้วมันก็หมดปัญหาทันทีตายแล้วจะสูญหรือไม่สูญไม่คิดให้เสียเวลาขอให้มันเธอบริสุทธิ์เธออีกหนึ่งเขาจะไปคิดให้เสียเวลามามันอยู่กับตัวแท้ๆรู้อยู่เป็นตัวจะไปสูญไปสูญที่ไหนไปหาตะคุบตะคุบเงาที่ไหนมันเสียเวลาเพราะเงามันอยู่กับตัวอยู่แล้ว ได้ตัวมันยิ่งสำคัญยิ่งกว่าได้เงาว่าเดี๋ยวนี้เราจะหาตัวจริงให้เห็นตัวจริงภายในจิตของเราด้วยเห็นเมื่อเห็นแล้ว นิพพานเป็นยังไงไม่ต้องถาม ถามไปทำไมนิพพานสูญยังไงนม่สูญยังไงนิพพายแล้วเกิดแล้วสูญถามไปทำไมเสียเวลาตัวก็อยู่ ทั้งขังตัวก็อยู่กับเราเนี่ยถามหาตัวเรื่องอีกสูญนี่ไม่สูญจิตไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตแน่เมื่อจิตเข้าถึงขั้น เต็มภูมิแห่งความรู้แล้ว ทำไมจิตจะไปสงสัยเรื่องสิ่งนี้ พอที่จะมาคิดมาปรุงมันไม่มีมันเข้ากันไม่ได้ ่ตกางตั้งกตั้งใจเวลามาอยู่ด้วยกันการอบรมสั่งสอนนี่ ก็ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนเหมือน กัน นะ ผมไม่ได้ประมาทดู ถูก ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะผม ก็เคยเรียนผู้น้อย มาเหมือนกันหาครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปฟังเทศไม่ถึงใจไม่อยากอยู่ หรือประการหนึ่งเทศคำพูดเป็นอย่างหนึ่งการ ปฏิบัติ เป็น อย่าง หนึ่ง มัน มันก็ทำให้ ถลงตาถลงใจเหมือนกันบุรีรัมจะหมอบราบก็คือตาท่านอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรามันหมอบราบหมดเลย ทั้งทั้งที่กิเลสมีอยู่มันก็หมอบราบคือหาที่พ้านมาได้หาที่แย้แยงมาได้ แล้วพอใจความเชื่ออย่างปุ๊บวันนี้เนี่ยครูอาจารย์ของเราเนี่ยได้หลักยึด จะสอนถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงธรรมตามความจริง ไม่ต้องด้นต้องเดาพอต้องมาจากความจริงนี้มาสอนตามขั้นจริงของผู้มาปฏิบัติ ให้เข้าใจตามขั้นูมินั้นผู้ฟังก็ถึงใจถึงใจถึงใจเพราะผู้สอนสอนออกมาด้วยความถึงใจรู้แล้ว จึงสอนมันจะดีไปไหนไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสมาธิประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัญญาประเภทใดดูแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องกิเลสประเภทใดรู้แล้วทั้งหมดละแล้วทั้งหมด พูดสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้ว รู้อยู่เห็นอยู่กับตัวเองนี่จะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้หนักอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนพระโลกที่ว่าแปดมือสี่พันธรรมขันธ์เพียงพอประมาณเท่านั้นแหละดังที่ได้พูดไว้ในเรื่องการปัญหาในเกี่ยวกับลิ้นเหมือนกับน้ำในตุ่ม เรายอมรับทันทีเราทำเกิดเรื่อยๆรุ่นเรื่อยไม่มีสิ้นมีสุดถ้าไม่ไม่ตายเสียในแง่ต่างๆมีประมาณเมื่อไหร่เท่านั้นมาจารึกทั้งหมดโอ้โหจะว่าแต่หมื่นธรรมการนี้ไม่ทราบว่ากี่ล้านกันยกไว้เพียงประมาณ่าผปุรจนามายกไว้พอประมาณดังนั้นมันจะทัานเสือเหลือกำลังของผู้ปฏิบัติ นี้ลุกขึ้ประเทศพูดไปพูดไปครับธรรมญาอธิบายมีข้อครับ